Uh, I don't give a fuck when time held me Never give a stay with all my G I believe I can, yeah I believe I can, yeah I don't give a fuck when time held me Never give a stay with all my G I believe I can, yeah I believe I can, yeah I don't give a fuck I'm gonna g o i n to the top เข้ามาใกล้ระวังจะน็อกเห็นว่ามึงอยากเปียกกูเชื่อความสามารถไม่ได้วัดที่แก่เขาบอกทุกแต่กูปฏิเสธ เพราะว่างานกูยังไม่เสร็จเชื่อแบงแค่ที่พายศาสตร์ได้ชิ่กูทำไม่เสร็จน้ำหน้ากูไม่เข็ดแน้ากูไม่เจ็บ อีกไม่นานก็ต้องตายกูไม่ชอบความวุ่นวายกูไม่ชอบการทำลายให้ป่วยพ้องตายกูไม่อยาคิดอะไร will tie h แฮนด์ me Yeah, I give I stay with all my G's I believe I can Yeah, I believe I can Yeah, I don't give a fuck what you tie h e l d on me Yeah, I give I stay with all my G's I believe I can Yeah I believe I can. Yeah. วันพวกกูยังต้องเชิญกูยังเห็นีิ่มโดนเบิร์แต่กูไม่โดนท้อพ่อแม่อย่าโดนห้องแค่เดินก็ยังหอมเมียมึงของป้องอีคิวมิดกูไม่ร้องไม่อยากเสียงกับพวกไม่ไม่จริงพวกมึงก็แค่ปิ้งขอโทษนะที่กู วิ่งพวกมึงคนออกทำมาหากินกูยังเดินทางพอมีกำไรอยู่ข้างทางผมไม่เอาแต่พูดไม่ทำอะไรกันสักอย่างแต่แม่ง อยากได้สิ่งที่ต้องการเ๋ยวเธอ มาไอ้พวกชาติมาอยากจะแข่งกับกูกลับไปเกิดอีกชาติมา กูเนวเกิดอัพนาวกันโปอัพสาวในยามกำคืนที่เมินงนี้กูเริ่มสตาร์ทดนชัดดาวมาทำเลยกูด้วยแอดเราวยอมเลยอลาวัน ตอนนี้คือวบาทูจะเอาแบ่งปันไปฟาดมันเย่แอมนาวรู้มาเนวได I don't c a r e i f i c k what you try help me Never give a stay with all my G I believe I can yeah. I believe I can, yeah. I don't give a fuck what you try on me. Never give a stay with on my G. I believe I can, yeah. I believe I can, yeah.